ครับที่นี่คือหาดเสาเอียงนะครับ อยู่ว่านตโนดน้อยเพชรบุรีนะครับ ติดกับหาดเจ้าสำราญนะครับ คือเป็นเขตรอยต่อระหว่าง หาดเจ้าสำราญกับหาดปีกเตียน แต่ตอนนี้ตรงนี้อยู่ในเขต หาดปีกเตียนนะครับ คล้ายๆ สุดเขต หาดเจ้าสำราญก็ต่อด้วยตรงนี้นะครับถนดน้อย เป็นเสาเอียงนะครับเนี่ยครับที่เรียกก็ ที่มันเป็นเสาเอียงแบบนี้ไม่ใช่หรอกครับเขาต้องการสร้างท่าเรือแฟรี่นะครับ แต่ไม่ได้แต่สร้างไม่สำเร็จ คือไม่ได้สร้างเพราะเศรษฐกิจ หรือถ้าเรือเฟอร์รี่เขาไม่มาตั้งตรงนี้นะครับเพราะมันไม่คุ้ม มันไม่คุ้มที่จะสร้างนะครับ คนที่มีที่ดินแถวนี้เขาก็เลยแบบประสบปัญหา ที่ดิน ขายขายตึกแถวขายที่ดินไปแล้ว แต่เศรษฐกิจไม่เป็นตามที่คาดก็เลยเป็นตึกร้างแบบนี้นะครับ นะครับ นี่นะครับ ก็เป็นตึกร้างทั้งหมดตึกแถวร้างตรงชายหาดนั่งคืนมีลำวงสิบคณะนะครับ เดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้ข้างล่างลำวงสิบสิบคณะเป็นยังไงนะครับ นี้ครับ มาถึงทางเข้าหาดติเกียนแล้วนะครับ ติเตียนก็มีอยู่เท่านี้นะครับ ั้นแหละครับคือหาดเสาเอียงที่ผ่านมา รงนี้คือวัดหนองว่าเยเดี๋ยวนะครับ อีกประตูหนึ่งยังไม่ถึง ยังไม่ถึง อีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่ง ถึงแล้วนะครับ วัดหนองว่า วัดหนองว่านี้เป็นวัดบ้านเกิดของสมเด็จพระสังฆราชโตนะครับ วัดหนองว่านี่นะครับ สมเด็จพระสังฆราชโตนี่พระสังฆราชสมัยกรุงศรีธิยาสมัยพระเจ้าเสือนะครับ มเด็จพระสังฆราชโตบ้านเกิดท่านอยู่ที่นี่ครับ มื่อกี้เมื่อกี้นี่ชื่อสมเด็จพระสังฆราชแตงโมนะครับแตงโมไม่ใช่โตนะครับผิดเป็นนิดนึงท่านก็ บ้านเกิดอยู่ตรงบริเวณวัดหนองว่านี่แหละ บ้านหนองว่าเนี่ย หนองว่าหนองขนานอำเภอเมืองเพชรบุรีนะครับ ท่านก็ไปเป็น เด็กวัดอยู่วัดใหญ่สวนนาราม แล้วก็เล้วเราก็บวชเป็นสามเณรแล้วก็เป็นพระที่วัดนั้นนะครับแล้วก็เจริญในทางธรรมจนได้เป็นสมเด็จพระสังฆราชครับ ที่แตงโมนะครับ แตงโม มาถึงค่ายพระรามราชนิเวศแล้วครับมณฑลทหารบกที่ 15 นะครับ คกนะครับวัดโคกเรื่องเรียนปริญประดิษฐ์นะครับโรงเรียนปริญประดิษฐ์นี่โรงเรียนอดุลประดิษฐ ก็ไปเงี้ยวนมาเงี้ยขี่วนขี่วนเล่นเฉยๆอืม ไปเงี้ยยังไม่ลงเลยยังไม่ลงจากรถเลย วนอย่างเดียว ที่ว่าการอำเภอเมืองนะครับ อายการสารการศาลตำรวจสาธารณสุข a bomb. ตลาดแล้วซื้อกับข้าวสักนิดหนึ่งนะครับ ซื้ออาหารไปกินกักตุนตอนเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะครับ เพราะว่าออกไปไหนไม่ได้ ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันครับ